您好，女，您好，请问退税处在哪里？向前直走，然后左转，退税处大概在一百五十米远的地方。谢谢您，女士。不用客气。 สำหรับบทเรียนที่ 7 ตอนที่1นี้ นักท่องเที่ยวกล่าวทักทายเจ้าหน้าที่สนามบิน และสอบถามเจ้าหน้าที่สนามบินว่าที่คืนภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ไหน เจ้าหน้าที่สนามบินบอกว่าให้เดินตรงไปและเลี้ยวซ้าย ที่คืนภาษีมูลค่าเพิ่มจะอยู่ห่าง150เมตร นักท่องเที่ยวกล่าวขอบคุณ สำหรับประโยค你好女士แปลว่าสวัสดี คุณผู้หญิงคำว่า你好แปลว่าสวัสดีคำว่า女士แปลว่าคุณผู้หญิง ในภาษาไทยอาจจะทักทายด้วยคำลงท้ายว่าค่ะ ถ้าผู้พูดเป็นผู้หญิง และด้วยคำว่าครับ ถ้าผู้พูดเป็นผู้ชายสำหรับประโยค你好请问在哪里แปลว่า สวัสดีค่ะ ที่คืนภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ไหนคะ คำว่า你好แปลว่าสวัสดี คำว่า请问แปลว่าขอถาม ในภาษาจีนจะนิยมใช้คำว่า请问แปลว่าขอเรียนถามหรือขอถาม เมื่อต้องการถามใคร คำว่า退税处แปลว่าที่คืนภาษี คำว่า在แปลว่าตั้งอยู่ คำว่า 哪里แปลว่าที่ไหน สำหรับประโยค向前直走然后左转退税处大概在จีบสิบคำว่า向แปลว่า มุ่งไป คำว่า前แปลว่าข้างหน้า คำว่า直走 แปลว่าตรงไป คำว่าหลังโขแปลว่าหลังจากนั้น คำว่าจวนแปลว่าเลี้ยวซ้าย ในภาษาจีนจะเรียงคำสลับกันเป็นซ้ายเลี้ยว สำหรับประโยค翠水处大概在150米远的地方แปลว่าสำนักงานคืนภาษีหรือที่คืนภาษีจะอยู่ห่างจากนี่150 เมตรค่ะ คำว่า翠水处 แปลว่าที่คืนภาษีคำว่าต大概แปลว่าประมาณคำว่าแ在แปลว่าอยู่ที่คำว่าร้อยห้าสิบ ภาษาจีนอ่านว่า一百五十คำว่าหมีแปลว่าเมตรคำว่านแปลว่าไกลคำว่าเอแปลว่าของคำว่าีฟังแปลว่าสถานที่หรือพื้นที่ สำหรับประโยค谢谢您女士แปลว่าขอบคุณ คุณผู้หญิง คำว่า谢谢您แปลว่า ขอบคุณ คำว่า女士แปลว่าคุณผู้หญิง สำหรับประโยค不用客气คำว่า不แปลว่าไม่ คำว่า用แปลว่าใช้ คำว่า客แปลว่าแขก คำว่า ฉี่ แปลว่าบรรยากาศในที่นี้หมายถึงไม่ต้องเกรงใจ ภาษาจีนสร้างความหมายโดยใช้ภาษาในทำนองว่าผู้เป็นแขกไม่ต้องทำตัวตามบรรยากาศของคนที่เป็นแขก แต่ให้ทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของบ้านนั่นเอง